แรกแสนไหมแสนเรียบร้อยนะครับผม โอ้โหเพื่อนๆเอ้ยสบายใจแล้วครับนี่เจ มาอีกต่อครับผมแตกแสนแล้วเพื่อนเอ้ยคิงมาอีกสุดยอดครับเต็มคาราเบลหมดออโต้ชุดนี้ อนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ย เอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีเดนกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หัมแหล่นะเพื่อนๆอะก็ตามปกเลยนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมนะครับผมกับสาวทำนะครับผมมา ันนี้เราก็จะมาเริ่มเกมกันเลยนะฮะกับทุน 450 นั้นเพื่อนนะ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราการจ่ายต่าง ๆ เพิ่มเติมได้นะครับผมมาผมก็จะเปิดหัวไปที่ 30 ก่อนเลยละครับอ่าปลาย 10 หมุนเพื่อนๆ10 หมุนลองดูนะ10หมุนนี่จะเป็นอย่างไรเพื่อนเงียบกลิบเงียบกลิบเออมาหน่อยมาหน่อย อืมหาแค่ช็อตเดียว ชุดใจสิ ขอชุดใจ เอาเจมาหนึ่งชุด สิบมา เออ มา ขอคิงมาครับผม โอ้โห คิงเต็มแถวไปแน่นอนอย่างนี้ เต็มช่องไปเลยดิ เอาดิ อือช็อตนี้เท่าไหร่ครับโอ้ยแตกหมื่นไปเลย โอ้โห เพื่อนๆช็อตนี้แตกหมื่นไปเลย เอาเรื่องนะ สุดยอดนะสิบมาอีกแล้วเอา เอาเอา โอเคไม่โอ้โหช็อตนี้แตกไปอีกหมื่นแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเต็มคาราเบลไปเลยนะไปกันต่อครับไปกันต่อเอาหมดแล้วเอาตัวผมหมดแล้วมีสองหมื่นแล้วเพื่อนๆสบายใจแล้ววันนี้ไปเบ็ดร้อยเลยครับวันนี้เบ็ดร้อยไปเลย ไปออโต้ไปเลยครับสามสิบครับเพื่อนๆมามาจะเป็นยังไง อย่าเงียบอย่าเงียบ อืมสแกตเตอร์มา เค มาหนึ่งชุดแม่ไม่ต่อ ไม่ต่อนะเงามามา แค่ทีละชุดนะเพื่อนมา ขออีกขออีก ชุดใหญ่ไฟกระพริบได้หรือเปล่าจ๊ะ อืมสิบมาขอคิงมาแถวสองเค มาแถวสองดิเอออ้เขียวมา อืมมาแค่นี้นะโอเคมาอืมไม่ต่อเนื่องเลยนะสแคปเตอร์มาหลอนหลายรอบละอ้าวว่ายังไงว่ายังไงมาหรือเปล่าเฮ้ยมาอันสุดท้ายพอดีเลยเพื่อนตายฟีสปินสิบครั้งครับผม มารุนกันมารุนกัน มาเออสิบมาหนึ่ง ขอเคเข้ามา เอาได้เขียวมาก่อน เคเข้ามา แม่ไม่มาให้นะ มาไม่เข้าอีกแล้วเพื่อน เคมาเอออืมมาให้แค่จุดเดียวอีกแล้ว อีกสี่ครั้งเพื่อน อือีกสามครั้ง เอ้าสิบมาเคมา คิว โอ้คิวไม่เข้านะ สแกตเตอร์ต่อเนื่องไหม แตกในแตกหรือเปล่า ไม่มา เอ้าเขียวมาเอ้าีเงินไม่อีก เขียวแถวแรก เอาได้สิบมาเต็มช่องไป โอ้โหบนเบื่อนจอดนี้ โอ้โหเอาดีเอาเรื่องดีเอาเรื่องดีอย่างนี้อืมเท่าไหร่สองหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบครับเพื่อนนเอ้ยเกือบครึ่งแสนไปเลยดีเพื่อนน แตกไป23,700ครับผมไปไปกันต่อขอเครื่องแสนได้หรือเปล่าอืมมาเอ้ยสิบมาอีก เขียวเข้ามา โอ้โห เขียวมาจริงด้วยเพื่อนเอ้ยได้มา 590 ครับผมคิวมา เออไหลยาวๆ อย่างนี้อะไรยาวๆไม่ไหลนะเจมา แม่ นิดเดียวนะเพื่อนเอาเจมาครับผม แม่ เสียดายนะ มาอีก มา อีกขออีก สัก ชุดใหญ่ๆแฝงเอาตัวหมดแล้วเพื่อนไปไปอัตัวอีกสัก สิบครั้งนะผม มารุ้งานเพื่อน มา มาหนึ่งชุดแล้วหนึ่งชุดแล้ว ผู้แดงเต็มช่องเพื่อนเลยแดงเต็มช่องไปครับช็อตนี้ โอ้โห แตกแซนไหมห้าหมื่นเพื่อนช็อตนี้ เอาเรื่องเลยนะ โอ้โหเอาเจมา อีกสักชุดเป็นไรไป อืมสแกตเตอร์อีกอันเดียวว่ายังไงมาหรือเปล่า มาหรือเปล่าไม่มานะเพื่อนมันหมันไส้อยากได้แสนเหลือเกินเพื่อนเอ้ยขออีกสักสิบทีแล้วกันนะผมอีกสักสิบทีอีกสักสิบทีมาเออขออีกสักสิบทีได้หรือเปล่าสิบทีนี้ขอแสนได้หรือเปล่าเออมาอีกมาอีกเออน้ำเงินมา เอาได้ม่วงขอนครับผมเป็นน้ำเงินไหมโอ้โหเรียบร้อยครับอย่างนี้ถึงแสนไม่ไม่ถึงเอาได้สิบอยู่ ถึงแสนไหมเอมาเออโอ้โหแสนไหมครับ ผม เอ แถวแรกแสนไหมแสนเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยสบายใจแล้วครับนี้ เจมาอีกต่อครับผมแตกแสนแล้วมันเลยขิงมาอีกสุดยอดครับเต็มคาราเบลนะ หมดออโต้ชุดนี้ผมพอเลยนะเพื่อนๆนะไปกันต่อผมแตกไปแล้วแสนนั่นเพื่อนสบายใจแล้วสาวทำไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงเพื่อนเต็มคาราเบลทุกดอกนะ เอ้าเจมี่อ้าตัวผมก็เหมือนจะพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม อ่า ไปถอนกันเลยดีกว่านะครับอ่ะ ปรีหน้าไปนิดนึงนะแตกมา1หนึ่งเพื่อนนนะ ถอดไปเลยแล้วกันนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับผม หน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะครับผมหมื่นสามพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะเพื่อนนะ อ่า ไปเลยครับผมสำเร็จเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยครับผมเหลือไป642 นะอ่าแล้วครับผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนคนไหนมาเล่นตามนะครับผมก็เล่นเพราะความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับผม่าส่ดนเพื่อนๆคนใดอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนก็พอนะครับผมยังไงวิดีโอก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย